ลังจากที่เราได้รู้ไปแล้วนะครับว่าศิลปะเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วก็มีกี่ประเภทนะครับ ต่อมานะครับเราก็จะมารู้กันว่าองค์ประกอบที่สำคัญในการออกแบบนะครับ ซึ่งในส่วนนี้อาจารย์ก็จะขอเน้นไปที่ภาพนะครับการออกแบบภาพโดยเฉพาะภาพกราฟิกนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับประเภทขององค์ประกอบในการออกแบบเนี่ยโดยทั่วๆ ไปเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทนะครับประเภทที่ 1 เรียกว่าองค์ประกอบในความนึกคิดเอ๊ะฟังดูอาจจะยังงงนะครับ ประเภทที่ 2 คือองค์ประกอบที่มองเห็นได้นะครับ และประเภทสุดท้ายคือองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันนะครับ แต่ละอย่างนี้อาจจะฟังดูแล้วงงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าแต่ละอย่างคืออะไรนะครับ ประเภทที่1นนะครับองค์ประกอบในความนึกคิด ถ้าอาจารย์ถามนักศึกษาว่า ถ้าอาจารย์วาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมา 1 รูป แล้วถามว่าสี่เหลี่ยมนี้มีจุดกี่จุดครับติ๊กตอกติ๊กตอกสี่จุดถูกไหมครับอ้าวแล้วรูปสี่เหลี่ยมนั้นมีจุดปรากฏให้เห็นไหมครับ ไม่มีแล้วนักศึกษารู้ได้ไงว่ามันมีจุด 4 จุด นี่แหละครับ คือองค์ประกอบในความนึกคิด มันจะเกิดขึ้นอยู่ในหัวของเรานะครับ ถ้าอาจารย์ถามใหม่ว่า ถ้ารูปวงกลมหนึ่งรูป มีจุดกี่จุดครับ จุดเดียวก็คือเป็นจุดอยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยคือองค์ประกอบที่อยู่ในความนึกคิดของเรา มันไม่ได้ปรากฏให้เห็นให้เรามองเห็นแต่เราสามารถรู้ได้ว่ามันมีอะไรอยู่บ้างนะครับองค์ประกอบในความนึกคิดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด 4 ประเภท มีจุด เส้นระนาบ และก็ปริมาตร จุดนะครับก็จะชี้ให้เห็นตำแหน่งในที่ว่าง ซึ่งก็ไม่มีมิติใด ๆนะครับ เป็นจุดจุดเดียวหรืออาจจะหลาย ๆ จุดก็ได้นะครับ จะไม่มีมิติใด ๆ เลย เราจะไม่สามารถบอกได้ว่าจุดนี้สูงเท่าไหร่จุดนี้กว้างเท่าไหร่จุดนี้ยาวเท่าไหร่หรือลึกเท่าไหร่มันเป็นแค่จุดจุดเดียวนะครับอย่างตัวอย่างที่อาจารย์พูดไปนะครับ อย่างเช่นรูปวงกลมนี้วาดวงกลมขึ้นมา1วง จุดที่เห็นก็คือมันอยู่ตรงกลาง มันอาจจะไม่มีจุดให้เราเห็นแต่เราก็รู้นะครับ ถ้าถามว่ารูปรูปสุดท้ายในรูปลูกบาศนะครับรูปลูกบาศมีจุดทั้งหมดกี่จุดครับ มี 8 จุดนะเพราะว่ามันมีทั้งหมด 8 มุม ใช่ไหมครับ นี่คือจุดหรือว่า point นะครับ ต่อมานะครับเส้นหรือว่าลายนะครับเส้นก็เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุด นั่นเอง พอจุดเคลื่อนที่ก็ทำให้มีความยาวนะครับ ก็จะกลายเป็นเส้นนะครับเส้นก็จะบอกทิศทางได้ว่ามันเป็นแนวตั้ง หรือมันเป็นแนวนอนนะครับความหนาหรือว่าหัวของเส้นเนี่ยก็จะสามารถบอกได้ว่ามันกำลังเคลื่อนที่ไปทางไหนนะครับ ต่อมาถ้าเส้นเคลื่อนที่กลายเป็นอะไรครับ กลายเป็นระนาบหรือว่าเพลนนะครับ เพลนเนี่ยหรือว่าระนาบเนี่ยก็จะเกิดจากการเคลื่อนที่ของเส้น มีความกว้าง แล้วก็มีตำแหน่งมีทิศทางมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับพอเส้นเคลื่อนที่ก็กลายเป็นระนาบอย่างตัวอย่างในภาพนี้นะครับต่อมานะครับถ้าระนาบเคลื่อนที่ล่ะครับถ้าระนาบเคลื่อนที่ก็จะกลายเป็นปริมาตรหรือว่าวอลลุ่มนั่นเองนะครับปริมาตรก็เกิดจากการเคลื่อนที่ของระนาบ พอเรามองปุ๊บเนี่ยมันสามารถลวงตาเราได้นะว่ามันเป็นมีลักษณะเป็น 3 มิตินะครับ มันก็เกิดจากการที่ระนาบเคลื่อนที่นั่นเองนะครับ สรุปแล้วองค์ประกอบที่อยู่ในความนึกคิดมี 4 อย่างมีอะไรบ้างครับ จุดจุดเคลื่อนที่กลายเป็นเส้น เส้นเคลื่อนที่กลายเป็นระนาบ ระนาบเคลื่อนที่กลายเป็นปริมาตรนั่นเองนะครับ ซึ่งก็จะเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการออกแบบ นะครับต่อมาองค์ประกอบที่2นะครับเรียกว่าองค์ประกอบที่มองเห็นได้ คราวนี้ไม่ต้องนึกคิดไม่ได้อยู่ในหัวแล้วนะครับ เป็นองค์ประกอบที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเลยนะครับ นั่นก็จะมี 4 อย่างนะครับ มีรูปร่างขนาดสีแล้วก็ผิวสัมผัสนะครับ รูปร่างคืออะไรเอ่ยถ้าเราดูปุ๊บเราสามารถตอบได้ไหมครับว่า รูปแรกคือรูปอะไรครับ เป็นรูปสามเหลี่ยมมาประกบกันเนาะ รูปที่ 2 เป็นรูปสี่เหลี่ยม มาประกบกัน อาจจะกลายเป็นรูปบาทแบบนี้นะครับ หรือรูปสุดท้ายคือรูปอะไรครับ รูปทรงหกเหลี่ยมนะครับนี่แหละคือเชฟหรือว่ารูปร่างนั่นเองนะครับ ก็จะเป็นองค์ประกอบที่มีผลมาจากรูปทรงของพื้นผิว แล้วก็ขอบของรูปทรงนั้นๆนะครับทำให้เราสามารถเรียกได้ว่ามันเป็นสามเหลี่ยม เป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นหกเหลี่ยมนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับขนาด ขนาดเราก็สามารถมองเห็นได้เนาะ พอเรามองปุ๊บเราก็รู้ว่าอันไหนเล็กอันไหนใหญ่นะครับ เราสามารถเปรียบเทียบกันได้ด้วยตาเปล่านะครับ อย่างเช่นกล่อง2กล่องนี้นะครับ เราก็จะรู้ว่าเอออันฝั่งซ้ายเนี่ยใหญ่กว่าอันฝั่งขวานะครับ หรือภาพนี้ครับอาจารย์ลองเอาภาพนี้มาให้ดู A กับ B ภาพไหนใหญ่กว่ากันครับ ใครตอบ B ใครตอบ B ผิดนะครับ ภาพ A และภาพ B จริง ๆ แล้วมันเท่ากันนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันวาง เหลื่อมๆกันนะครับ มันก็เลยดูทำให้ดูเหมือนว่า b ใหญ่กว่า ซึ่งจริง ๆ แล้วมันเท่ากันนะครับ มันหลอกตาเราได้เหมือนกันนะครับ วงกลมตรงกลางครับ ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาใหญ่กว่ากันครับเอาเฉพาะจุดตรงกลางจริงๆแล้วมันก็เท่ากันนะครับ เพียงแต่ว่าจุดรอบๆเนี่ยมันก็หลอกตาเราทำให้ดูเหมือนว่าวงวงไหนใหญ่กว่าเอ่ยอ่าไม่รู้เอาไปดูเอาแต่อาจารย์เนี่ยถ้าอาจารย์มองแวบแรกอาจารย์คิดว่าวงซ้ายใหญ่กว่านะครับ จริง ๆ แล้วมันเท่ากันนะครับ ต่อมานะครับสีหรือว่าคัลเลอร์นะครับเราก็สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เราสามารถแยกได้ว่า เออนี่คือสีแดงสีส้มสีเขียวนะครับหรืออย่างโลโก้แป๊บซี่นี่มีกี่สีเอ่ยมี 2 สี มีสีแดงกับสีน้ำเงินอ่ะถ้าอยากนับขาวไปด้วยก็ได้นะครับ มีสีขาวด้วยเป็น 3 สีก็ได้นะครับก็จะเป็นสีเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดในการแยกองค์ประกอบต่างๆออกจากสภาพแวดล้อมนะครับ อันสุดท้ายนะครับก็คือผิวสัมผัสพอเรามองปุ๊บเราก็สามารถรู้ได้ว่า ผิวสัมผัสมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับ อย่างเช่น ตอนนี้มีสี่เหลี่ยมอยู่สี่ก้อน อย่างสี่เหลี่ยมรูปแรกถ้าเราเอามือไปรูปเราจะรู้สึกยังไงครับมันก็อาจจะดูสากๆหน่อย เพราะว่ามันมีจุดๆเหมือนเป็นแบบกระดาษทราย หรือว่าเป็นพื้นที่มันไม่เรียบนะครับ ถ้าเป็นรูปที่2เอามือไปรูปแล้วเป็นยังไงครับน่าจะลื่นๆเนาะเพราะมันมีลักษณะเป็นแบบ มีเป็นเหมือนเหมือนไม้นะครับบางคนบอกว่าเป็นรูปแล้วอาจจะเสี้ยนตำก็ได้หรือเปล่าครับอาจารย์เอออาจจะเป็นไปได้นะครับ นี่แหละคือผิวสัมผัสหรือว่า texture นั่นเองนะครับ องค์ประกอบแบบที่3นะครับนั่นก็คือองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันหรือว่า relational element นะครับ relational element เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มนะครับ เป็นประเภทที่สามารถรับรู้ได้ กับอีกประเภทหนึ่งเป็นประเภทที่ต้องอาศัยความรู้จากการวิเคราะห์นะครับ มาประเภทแรกกันเลยนะครับ ทิศทางและตำแหน่งก็เป็นองค์ประกอบที่สามารถรับรู้ได้นะครับ อย่างเช่น ถ้านักศึกษาดูภาพด้านซ้ายเนี่ยเป็นภาพคนกำลังตีลูกอะไรบางอย่าง เราตอบได้ไหมครับว่าลูกนี้กำลังวิ่งไปทางซ้ายหรือไปทางขวาครับ แน่นอนมันจะต้องไปทางซ้ายเพราะว่ามันมีคนตีอยู่ทางขวา ใช่ไหมครับ เนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราสามารถดูปุ๊บเราก็สามารถตอบได้ว่า เออมันกำลังวิ่งไปทางไหนเนาะรวมถึงโลโก้ฝั่งที่ 2 ที่เป็นตัว P กับตัว S เนี่ยนะครับมันก็จะมีตำแหน่งมีทิศทางที่มันวางกันเป็นเหมือนตัว P มันตั้งอยู่แล้วก็ตัว S มันนอนลงนะครับ เราเราดูปุ๊บเราก็รู้ว่าเออมันมีมิติมันทำมุมต่อกันนะครับ นี่คือ direction กับ position นะครับ ต่อมาคือที่ว่างหรือว่า space นะครับ ที่ว่างของงาน 2 มิติเนี่ยก็จะมีลักษณะแบนราบนะครับ สามารถสร้างภาพให้เกิดการลวงตาได้นะครับ ความลึกของที่ว่างเนี่ยก็สามารถดูเป็น 3 มิติได้ อย่างเช่นโลโก้ฝั่งซ้ายครับ มีใครเห็นลูกศรชี้ไปทางขวาบ้างเอ่ย โลโก้เฟดเด็กเนาะโลโก้เฟดเด็กเป็นบริษัทขนส่งสินค้าเป็นโลจิสติกนะครับเห็นไหมครับว่าระหว่างตัว e กับตัว x มันมีลูกศรชี้ไปทางขวาอยู่นะครับนี่คือที่ว่างที่หลายๆ คนอาจจะมองไม่เห็น แต่ถ้ามองดีๆ เราจะรู้ว่ามันเป็นลูกศรชี้ไปทางขวา นั่นเขาก็ต้องการสื่อว่าเออบริษัทเนี้ยนะครับเป็นบริษัทขนส่งสินค้านะครับสินค้าของคุณจะถูกส่งไปข้างหน้านะครับไม่มีทางย้อนกลับอะไรประมาณนี้นะครับหรือรวมถึงโลโก้ฝั่งขวาช็อกโกแลตทับโรนใช่ไหมครับหลายคนเคยกิน มันจะมีรูปภูเขาแล้วในในช่องว่างของภูเขาถ้ามองดูดีๆ จะมีรูปตัวอะไรซ่อนอยู่ในนั้นครับ เป็นรูปหมีนะครับ ก็จะเป็นหมีอาจจะเป็นหมีที่อยู่ในภูเขานั้นๆเนาะซึ่งเอามาสร้างเป็นโลโก้นะครับนี่คือ Space หรือว่าที่ว่างนั่นเองนะครับ เราสามารถรับรู้ได้นะครับ อันต่อมานะครับ เป็นอองค์ประกอบที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์นิดนึงนะครับ อย่างแรกเลยคือแรงดึงดูดหรือว่า gravity gravity หรือว่าแรง G นั่นเองนะครับเรียกอย่างก็คือ แรงโน้มถ่วงนะครับ ก็เราต้องอาศัยจากความรู้สึกของเรานะครับ อย่างเช่นโลโก้ทวิตเตอร์เนี่ย พอเราดูปุ๊บ เรารู้สึกว่ามันเป็นยังไงครับ รู้สึกว่านกมันกำลังกำลังบินอยู่เนาะรู้สึกว่ามันมีกำลังมันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่ทำให้มันลอยๆหรืออย่างโลโก้พูม่านะครับ เป็นเสือตัวหนึ่งกำลังกระโดดข้ามโลโก้ เราดูปุ๊บก็ดูเหมือนว่าเสือมันกำลังกระโดด อยู่มีแรงอะไรบางอย่างกระทำกับมันอยู่นะครับ ซึ่งก็คือแรงดึงดูดหรือว่าแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องขององค์ประกอบทางศิลปะนะครับ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั้งหมด 3 อย่างเนาะหคือองค์ประกอบในความนึกคิด 2 คือองค์ประกอบที่มองเห็นได้นะครับ และ 3 คือองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันนะครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนในเรื่องต่อ ๆ ไปครับ